อยู่คนเดียวทุกครั้ง ต้องเปิดเพลงดังๆเอาไว้คลายเงา รู้สึกมันช่างว่างเปล่าเหลือเราอยู่กับตัวเองทุกที ทุกทีรู้สึกอย่งฉันไหม to